็เดินทางมาถึงในเรื่องของอการทำงานนะคะมันก็อยากจะให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพว่าลักษณะงานของยุคใหม่เนี่ยจะมีความยากง่ายและมีความซับซ้อนอมากขึ้นกว่างานแบบเดิมๆนะคะ เพราะว่ามันก็จะมีความท้าทายในตัวของ ผู้ทำงานในเรื่องของศักยภาพแล้วก็ทักษะในการทำงานของคนยุคใหม่ หรือในศตวรรษที่ 21 เนี่ยนะคะซึ่งนายจ้างเนี่ยก็อยากจะให้คนทำงานเนี่ยมี work skill เขาเรียก work skill ที่จะช่วยให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะวันเราก็จะมาเรียนรู้กันว่า คนทำงานยุคใหม่เนี่ยจะต้องมีทักษะในการทำงาน อะไรบ้างนะคะซึ่งมันก็จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนเข้าสู่โลกของงานด้วยนะคะ ว่าเราจะต้องมีแผนในเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆนี้อย่างไรแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้น ทักษะที่สำคัญอันแรกเนี่ยก็ในเรื่องของ problem solving skill นะคะ ซึ่งในเรื่องของอความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือเมื่อมีปัญหาในกระบวนการทำงานเนี่ยเราก็จะต้องอสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ แล้วก็หาข้อสรุปของปัญหาแล้วก็ก้าวข้ามปัญหา ไปให้ได้นะคะซึ่งแล้วแต่ว่าปัญหานั้นจะอยู่ในระดับความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญนะคะ เพราะมันไม่ไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสะดุดติดขัด แล้วก็ไม่สามารถเผชิญปัญหาตรงนี้ได้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าในการทำงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะยากง่ายอะไรนะคะก็ล้วนแต่บางทีเนี่ยก็จะต้องมีการเผชิญปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคน ปัญหาในเรื่องของอตัวของงานเองนะคะหรือปัญหาต่างๆนะคะในทักษะที่2นะคะในเรื่องของ time management ก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะคะสำหรับ คนทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การทำงานในแต่ละวันให้ราบรื่นรื่นไหลนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการบริหารเวลาเนี่ยซึ่งคนเราเนี่ยก็มีเวลาเท่ากันนะคะโดยเฉพาะในเวลางานนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีประสิทธิภาพในการ manage ในเรื่องเวลาแล้วเนี่ยเนื้องานหรือภาระ งานที่เราได้รับมอบหมายหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของความลุล่วงสำเร็จของงานนะคะเพราะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งทักษะ ซึ่งถ้าจะพูดรายละเอียดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่จะ เอามาใช้เป็นองค์ประกอบของเรื่องของการบริหารเวลาอย่างเช่นเรื่องของความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนหลัง priority อย่างเงี้ยก็ก็มีความสำคัญนะคะ หรือในเรื่องของตารางสเกจด e ในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะค่ะ หรือเป้าหมาย ในแต่ละวันว่าเราจะต้องทำอะไรในเรื่องอะไรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ อันนี้มันก็จะต้องถูกถูก manage ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะ แล้วก็ถือว่าคนยุคใหม่การทำงานนี้ก็จะต้องแข่งกับเวลาด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเชิงคุณภาพของงานนะคะซึ่งนายจ้างก็มีความปรารถนานะคะที่จะให้ผลงานผลสำเร็จนอกจากจะได้เชิงปริมาณแล้วเนี่ยยุคใหม่เนี่ยก็จะต้องแข่งขันกันด้วยคุณภาพนะคะเนื้องานเนี่ยจะต้องดีด้วยไม่ใช่แค่ทำเสร็จทำเสร็จทำสำเร็จ แต่พอดูเนื้อในแล้วเนี่ยไม่ได้ตามสเปค ไม่ได้ตามคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าไม่ผ่าน เพราะนั้นเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพทั้งคุณภาพแล้วก็มีผลงานที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนทำงานเนี้ยก็ต้องใส่ใจว่าเราจะสร้างงานในเชิงคุณภาพได้อย่างไร เพราะนั้นก็จะต้องใช้ทั้ง องค์ความรู้ใช้ทั้งฝีมือ ใช้ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ แล้วก็ทักษะศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของอคนแต่ละคนเนี่ยคะก็ต้องทุ่มเทอออกมาเพื่อมีมีงานสร้างงานที่ให้มีคุณภาพหรือคุณภาพของงานนั่นเองนะคะอีกอีกอันนึงนะคะะคนรุ่นใหม่เนี่ยในการทำงานเนี่ย เราก็จะต้องอาศัยการทำงานแบบทีม หรือมีทีมเวิร์กที่ดี เพราะนั้นเราก็จะต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม ที่สร้างทีมให้เกิดประสิทธิภาพด้วย เพราะว่างานแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะคะก็ อาจจะไม่สามารถใช้บุคคลคนเดียวทำได้สำเร็จลุล่วงนะคะเพราะนั้นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยอาจจะต้องมีองค์ประกอบของทักษะความสามารถของบุคคลที่หลากหลายนะคะเพราะนั้นทีมเวิร์กที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยส่งผลให้การทำงานของเราประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลงาน ที่ดีมีคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก็มีความจำเป็นและสำคัญ เพราะนั้นคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ที่ตัวตนแล้วก็บุคลิกภาพของบุคคลคนนั้นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของทักษะมนุษยสัมพันธ์ การสร้างสัมพันธภาพกับ คนอื่นๆ ในทีมงานอันนี้ค่ะมันก็จะอยู่ในในเรื่องของทีมเวิร์กนะคะแล้วก็ยังจะต้องมีภาวะทั้งการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในขณะเดียวกันด้วยนะคะซึ่งอันนี้รายละเอียดปีกย่อยก็จะมีอีกหลากหลาย แต่ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าสิ่งนี้ ก็ควรจะตระหนักด้วยในเรื่องของทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นทีมเวิร์กที่ดีนั่นเองนะคะสำหรับคนทำงานยุคใหม่นะคะอีกประการหนึ่งนะคะในเรื่องของ work skill ก็คือในเรื่องของ information technology นะคะอันนี้ต้องดอกจันแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่าในยุคใหม่นะคะเป็น ยุคแห่งเทคโนโลยีนะคะ แล้วก็ข้อมูลข่าวสารอองค์ความรู้ การพัฒนาตัวเอง หรือพัฒนางาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะสามารถแสวงหาได้ในเรื่องของอินโฟเมชันเทคโนโลยีทั้งนั้น แล้วก็ตัวเราเองนั้นก็จะต้องมีทักษะ ทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะคะก็คือ IT อันนี้ก็เราก็อาจจะต้องฝึกฝนแล้วก็พัฒนาให้ถึงขีดสุดศักยภาพของเราที่จะต้องสามารถใช้ IT นี้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของเราด้วย เราถึงจะประสบความสำเร็จอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเมื่อเราทำงานไปการทำงานยุคใหม่เนี่ย ก็ปรารถนาให้คนทำงานเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีการจัดการความรู้ใหม่ๆ ที่มันเป็นผลพวงจากการทำงานของเราเนี่ยแหละค่ะ ที่เราเรียกว่าอะไรอะบางทีก็เรียกว่า KM หรือการสกัด ความรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในหน้าที่ต่างๆของเรานะคะ หรืออาจจะมีการศึกษาวิจัย แล้วก็มีคำตอบจากที่เราทำงานเนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่าในเรื่องของ knowledge management หรือ knowledge based working นะคะ ตรงนี้อันเนี้ยเราก็จะพัฒนาเติบโตไปพร้อม ๆกันนะคะจากองค์ความรู้ใหม่ ที่เราได้นะคะหรือจากประสบการณ์การเผชิญในสภาพการทำงานที่หลากหลายคือหรือการเจอปัญหาใหม่ๆ แล้วเราสามารถที่จะแก้โจทย์นี้ได้ มันก็เกิดเป็นความรู้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้ก็คืออ work skill ทั้งหมดของคนทำงานในโลกปัจจุบัน แล้วก็โลกอนาคตด้วยนะคะ เพราะว่า งานในยุคใหม่เนี่ยมันจะมีโจทย์ใหม่ ๆ แล้วก็โจทย์ยาก ๆ ให้เราอยู่เรื่อย ๆ นอกจากยากแล้วเนี่ยยังต้องมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีบริบทองค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นว่า ผู้เรียนหรือผู้ที่จบการศึกษาใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองอให้มี work skill ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะะก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะ อย่างที่ตัวเองอปรารถนาแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะ